อบครับเอาแล้วเริ่มเดือดนะครับโอ้โหลงโค้งเมื่อสกนี้เป็นคอมโบที่ก็บอกได้เลยว่าขับยากครับคนโค้งซ้ายมามันไม่เห็นทางออกครับเดินกันเร่งแรงไปหน่อยนี่ตัวรถจะเป๋ไปประทะกาดเร็วข้างทางตำแหน่งเปลี่ยนทันทีครับรถหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขหกครับตอนนี้ก็็นลัดับหนึ่งสามปัญญาทรัพย์วรันชิตแล้วก็กระดดกพัน โอ้แล้วข้างหลังยังไงครับมากันเป็นแพรครับ นี่ครับคลาสวีเขาขับกันไม่มีดูนะครับว่า ยางจะหมดหรือเปล่านะครับหมดก็เข้าไปเปลี่ยนว่างั้นในการแข่งขันนี้เข้าทิศได้นะครับเข้าทิศเปลี่ยนยางได้ เราเปิดอัตราการที่เปลืองยางไว้ที่สี่เท่านะครับแล้วก็อัตราการที่เปลืองน้ำมันว้สี่เท่าเช่นเดียวกันดังนั้นเดี๋ยวมีเห็นแน่นอนครับสามรอบสนามไม่น่าอยู่ครบ